สวัสดีค่ะ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนในรายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชี เพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กรนะคะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุทธิศักดิ์สุขขำศรีนะคะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตานะคะ จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะ ครับ สวัสดีครับ ผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับ รวมถึงนักศึกษาทุกท่าน ผมอาจารย์สุทธิศักดิ์นะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันสบายๆ ในเรื่องของฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลนะครับ เบื้องต้นเลยเนี่ย หลายคนได้ยินอยู่ละคำว่าฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล การจัดการข้อมูลนะครับ ต่างๆ แต่พื้นฐานที่สำคัญเลยนะครับ ก็คือโครงสร้างของฐานข้อมูลเนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตาม โครงสร้างมักจะคล้าย ๆ กันนะครับเหมือนเราสร้างตึกสร้างอาคารนะครับก็จะมีโครงสร้างซึ่งเป็นแกนหลักอยู่ ส่วนของการนำไปใช้งานนะครับส่วนการสร้างรายงานนะครับเขาเรียกว่าส่วนของแอปพลิเคชันนะครับหรืออัตราประโยชน์ที่เราจะดึงประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนี้ไปใช้งานนะครับซึ่งหากกล่าวโดยรวมแล้วนะครับคำว่าระบบฐานข้อมูลเนี่ยก็คือการสร้างที่อยู่ให้กับข้อมูล นะครับไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นตัวอักษร เป็นตัวหนังสือเป็นรายงาน เป็นรหัส เป็นรูปภาพนะครับเราจะจัดข้อมูลนั้นให้อยู่ในที่ในทาง เราจัดข้อมูลไว้ให้อยู่เป็นประเภทเป็นหมวดหมู่ เพื่ออะไรนะครับเพื่อที่เราดึงเอาสารสนเทศนั้นนะ่ะนำมาประกอบรวมๆกัน เพื่อทำเป็นรายงานนำมาวิเคราะห์เพื่อทำเป็นลักษณะของรายงานเชิงสถิติ นะครับหรือแม้แต่การนำไปวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อหาแนวโน้มหรือพยากรณ์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับระบบภายในภาคหน้านะครับ ย้อนกลับมานะครับที่โครงสร้างพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลนะครับระบบฐานข้อมูลเนี่ยอย่างที่เกิดนำไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นการสร้างที่อยู่ให้กับข้อมูลนะครับ ซึ่งพอเราสร้างที่อยู่ให้กับข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็จะมีระบบที่เขาเรียกว่าระบบการจัดการฐานข้อมูลนะครับระบบการจัดการฐานข้อมูลตรงนี้นะครับ จะมีหน้าที่ในการที่จะนำข้อมูลเข้า นำข้อมูลออก รวมข้อมูลหาส่วนที่เหมือนกันหาส่วนที่แตกต่างกันนะครับ ซึ่งต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับเราจะค่อยๆทำความเข้าใจถึง การสร้างฐานข้อมูล การนำฐานข้อมูลไปใช้นะครับ รวมไปถึงเรื่องของการปกป้องรักษาข้อมูลนั้นๆไว้ได้อย่างไรนะครับ เบื้องต้นนะครับฐานข้อมูลเนี่ยเป็นการจัดเก็บข้อมูลนะครับในรูปแบบของสารสนเทศ หรือแม้แต่ข้อมูลที่เป็น หรือเรื่องเราเรียกว่า Data นะครับโดยจัดเก็บไว้บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับ ซึ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ย ไม่ได้หมายถึงว่าเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แม่ขายเครื่องใดเครื่องหนึ่งทุกวันนี้นะครับระบบสารสนเทศมันก้าวไปไกลมากนะครับซึ่งเราอาจจะเก็บข้อมูล วัดในไว้ในเครือข่ายก้อนเมฆหรือที่เขาเรียกว่า cloud computing ก็ได้นะครับและก็มีการเรียกนำข้อมูลออกมาใช้นะครับผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบระบบปิด เหมือนยุคแรกๆนะครับเรียกใช้ผ่านในเครือข่ายภายในก็ได้นะครับดังนั้นประเด็นหลักๆสำคัญคือการเก็บรวบรวมข้อมูลนำข้อมูลมาประมวลผลนะครับและนำสิ่งที่ประมวลผลข้อมูลนั้นเนี่ยออกมาใช้งานนะครับโดยทั้ง 3 ส่วนเนี่ยจะทำงานสอบประสานไปด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าทุกอย่างนะครับเราจะดึงมาจากที่อยู่ หรือเรียกว่าฐานข้อมูลเนี่ยออกมาใช้งานนะครับ ดังนั้นสิ่งที่นอกเหนือจากที่เราจะมีที่อยู่ให้กับข้อมูลแล้ว เราจะต้องมีคนกลางหรือตัวกลางที่จะนำข้อมูลนั้นออกมาใช้งานหรือประมวลผล ซึ่งเราจะเรียกว่าโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับประเภทบริหารฐานข้อมูลนั่นเองนะครับ ีวงแคบมาในส่วนของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศนะครับ โดยเฉพาะทางด้านการบริหารจัดการทางบัญชีการเงินนะครับ ซึ่งจะว่าไปแล้วก็ฐานข้อมูลเนี่ยก็ถูกคิดค้นมาเพื่อรองรับการแก้ปัญหา หรือว่าการลดเวลาในการทำงานกับข้อมูลทางด้านการเงินเนี่ยเป็นอย่างแรก ๆเลยด้วยซ้ำไปนะครับ เนื่องจากว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจนะครับมันไม่ได้มีข้อมูลเพียงแค่เรื่องของเงินนะครับเรื่องของรายรับมันจะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเรียวรวมเกี่ยวพันกันไปถึงเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าคงคลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรนะครับหรือเรื่องของลูกค้าก็ตาม แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็จะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลฐานข้อมูลแต่ละแบบ จะถูกแยกประเภทออกไป การแยกประเภทก็เหมือนแยกกลุ่มของตู้เก็บข้อมูล ซึ่งเราเรียกว่าตารางข้อมูลนะครับ หรือว่า data table นั่นเองนะครับ ซึ่งในตารางข้อมูลเนี่ยก็จะมีการบันทึกรายการตามแต่ประเภทนะครับของตารางข้อมูลนั้นๆ จะเก็บอะไรบ้างนะครับและที่สำคัญนะครับ รวมไปถึงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งในสมัยนี้นะครับเป็น สิ่งที่ต้องมาควบคู่กับการใช้งานข้อมูลเลยด้วยซ้ำไป เพราะว่าข้อมูลนะครับเป็นสิ่งที่มีค่าข้อมูลเป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบนะครับ ดังนั้น การที่เราจะทำงานเกี่ยวฐานข้อมูลนะครับ เราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับ กลับมาดูในเรื่องของประเภทของ ฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลเนี่ยในหนึ่งฐานในหนึ่งฐานทับเราเนี่ยนะครับ ก็จะมีอยู่หลายกองข้อมูล หรือว่าหลายแฟ้มข้อมูลนะครับ ซึ่งในแฟ้มข้อมูลเนี่ยก็จะมีความชัดเจนความแตกต่างกัน ในการเก็บประเภทของข้อมูล แต่ในความแตกต่างกันนั้นทุกแฟ้มข้อมูลจะมีส่วนที่เชื่อมโยงถึงกันอยู่ ซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูล ในตารางข้อมูลในส่วนถัดไปนะครับดังนั้นพอทุกอย่างนะครับในฐานข้อมูลมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะการนำเอาความสัมพันธ์นั้นๆออกมาใช้นะครับก็จะถูกนำออกมาใช้โดยนะครับโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลนะครับหรือเราเรียกว่า Database Management System นะครับโปรแกรมที่บริหารจัดการข้อมูลนั้นเนี่ย นะครับจะทำหน้าที่ควบคุมนะครับเป็นคนกลางนั่นเอง ระหว่างฐานข้อมูลข้อมูลที่เก็บอยู่ฐานข้อมูลกับโปรแกรมที่จะดึงข้อมูลนั้นไปใช้นะครับ เพื่ออะไรนะครับ เพื่อที่ว่าทุกอย่างในการที่จะนำข้อมูลเข้าก็ดี นำข้อมูลออกมาใช้ก็ดี มีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับเวลาที่จะทวนสอบ สามารถที่จะทวนสอบกับระบบ นะครับบริหารจัดการฐานข้อมูลได้ เพื่อที่จะนะครับจัดเก็บอย่างเป็นระบบนะครับหลีกเลี่ยงความซับซ้อนหรือความไม่ตรงกันความขัดแย้งของข้อมูลนะครับและที่สำคัญก็คือลดความซับซ้อนของข้อมูล ซึ่งเราเรียกว่าการใช้ข้อมูลร่วมกันนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ย จุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับ ของระบบฐานข้อมูลคือเราสามารถตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลได้ตรวจสอบได้นะครับ ซึ่งการซ้ำซ้อนของข้อมูลนะครับ มันเกิดขึ้นได้ในทุกๆการออกแบบฐานข้อมูลนะครับ เช่น นึกถึงเวลาเรามีไฟล์งานหนึ่งไฟล์อยู่บนคอมพิวเตอร์เรานะครับเราตั้งชื่อเดียวกัน เราเซฟไว้อีกหนึ่งเวอร์ชันตั้งชื่อเดียวกันอีก ซึ่งเวลาเราเปลี่ยนแปลงแก้ไขงานไปแล้ว พอดูแต่ชื่อ บางทีเราไม่รู้ว่าแก้ไปเมื่อไหร่ หรืออันไหนเป็นเวอร์ชั่นที่ล่าสุด สิ่งที่จะทำให้เราตรวจสอบได้ ก็คือเราตรวจสอบวันและเวลาของการเขียนไฟล์นั้นครั้งล่าสุด ฐานข้อมูลก็เช่นเดียวกัน ทุกๆ activity หรือว่าทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับ ระบบ บริหารจัดการฐานข้อมูลเนี่ยก็จะมีข้อมูลในเรื่องของเวลากิจกรรมที่ทำเราสามารถที่จะทวนสอบกลับมาได้ว่าข้อมูลถูกเขียนเข้ามาในระบบเมื่อไหร่ อันไหนที่เป็นข้อมูลล่าสุดอันไหนที่เป็นข้อมูลแรกสุดนะครับ การออกแบบที่ดีเนี่ยสามารถที่จะทวนสอบข้อมูลที่เข้าออกได้นะครับ ซึ่งมันสำคัญอย่างไรนะครับ มันสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับ นึกถึงถ้าเป็นลักษณะของข้อมูลทางการเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินอย่างเช่นธนาคารนะครับ ถ้าไม่มีการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหลัง หรือข้อมูลนั้นถูกเปลี่ยนแปลงโดยใครนะครับ ทุกท่านคงจะจินตนาการออก ได้ว่า ความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เรามีระบบฐานข้อมูลที่หลากหลายนะครับ ดังนั้นในการที่จะกำหนดนะครับสิทธิหรือว่ามาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดผ่านโปรแกรมในลักษณะของโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลได้นะครับ โดยที่แบ่ง ลำดับความสำคัญของผู้ที่จะเข้ามาถึงข้อมูลนะครับอย่างเช่นผู้ใช้บางประเภท ดูข้อมูลได้อย่างเดียวทำการเขียนข้อมูลกลับไปไม่ได้นะครับหรือบางประเภท มีหน้าที่ป้อนข้อมูลได้ในบางส่วนที่กำหนดให้เท่านั้นนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการแบ่งลักษณะของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยในการดูแลรักษาข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่ระบบฐานข้อมูล โดยเฉพาะระบบฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับได้รับ ความนิยมในการที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆมากมาย เนื่องจากว่าข้อมูลที่เก็บไว้อยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยมีความยืดหยุ่นต่อการที่จะนำ อัทับโปรแกรมอัทับประโยชน์หรือแอปพลิเคชันใดๆ ก็ตามเนี่ยมาทำการใช้ข้อมูลนั้นออกไปนะยกตัวอย่างในหนึ่งบริษัทเนี่ยฐานข้อมูลฐานข้อมูลเดียวเนี่ยอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของบัญชีการรับการจ่ายได้ เกี่ยวพันกับเรื่องของสต็อกสินค้า เมื่อมันอยู่แยกจากกันนะครับ โดยใช้อาจจะใช้โปรแกรมคนละประเภทเนี่ยในการทำงานร่วมกับฐานข้อมูลเดียวกันก็ได้นะครับ รวมไปถึงขั้นที่ว่าในการประยุกต์เอาความเชื่อมโยงจากอีกโปรแกรมหนึ่ง มาสู่อีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นในโรงงาน เมื่อสินค้าในคงคลังใกล้ที่จะหมด ระบบเนี่ยอาจจะส่งสัญญาณเตือนไปยังฝ่ายจัดซื้อก็ได้ว่า ไอเทมนี้สินค้ารายการนี้มีจำนวนน้อยในสต็อกให้ทำการสั่งซื้อเพิ่มมา เพื่อที่ไม่ให้ภาคการผลิตเนี่ยนะครับต้องหยุดชะงักเนื่องจากว่าไม่มีชิ้นส่วนหรือว่ามีรีซอสในการที่จะนำมาใช้ในการประกอบ แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้ในขั้นสูง นอกไปจากการดูแค่รายงานที่เก็บได้จากฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลที่นำมาใช้เนี่ยนะครับแทบจะทุกวงการ นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับธนาคารนะครับโรงพยาบาล นักเรียนนักศึกษาเวลาลงทะเบียนก็ต้องลงทะเบียนผ่านฐานข้อผ่านฐานข้อมูลนะครับหรือแม้แต่สิ่งที่เราใช้ทุกวันจะทราบหรือไม่ทราบโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราใช้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Line เหล่านี้ข้อมูลทุกอย่างก็จะเก็บผ่านฐานข้อมูลซึ่งฐานข้อมูลประเภทแบบนี้จำนวนเยอะ ก็จะมีประเภทของข้อมูลที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่มากๆ มีข้อมูลที่วิ่งเข้าในแต่ละวินาทีเนี่ยเป็นล้านล้านข้อมูลเลยนะครับซึ่งก็จะมีวิธีการบริหารจัดการข้อมูลนี้แตกต่างกันไปนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าในโลกของการใช้ข้อมูลนะครับมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับและในทางกลับกัน นะครับการใช้ฐานข้อมูลที่หละหลวมก็อาจจะนำความเสียหายเนี่ยมาสู่ผู้ที่ดูแลหรือว่าบริหารจัดการข้อมูลได้นะครับในการทำแฟ้มข้อมูลนะครับการเชื่อมโยงตำแหน่งที่อยู่นะครับของข้อมูลเราเรียกว่า address ที่อยู่ ของข้อมูลทุก ๆ ข้อมูลในฐานข้อมูลเนี่ยจะมีที่อยู่จินตนาการเป็นเลขที่บ้านนะครับบ้านหลังนั้นบ้านหลังหนึ่งมีคนอยู่ในบ้านกี่คน แต่ละคนมีห้องอยู่อยู่ห้องไหนนะครับ ตารางข้อมูลก็เหมือนบ้านนะครับฐานข้อมูลก็เหมือนกับอาณาบริเวณที่มีบ้านหลายๆหลังประกอบกันนั่นเอง ตัวคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับ ก็คือตัวข้อมูล ดังนั้น ในการที่จะอ้างถึงข้อมูลใด ๆนะครับ เราก็จะมีการใช้การบอกที่ตั้งของข้อมูล ระดับที่เล็กที่สุดก็จะเรียกว่า pointer address นะครับ ซึ่ง pointer address นี้ก็จะเป็นการชี้ลงไปยังตัวข้อมูลนะครับถัดออกมาก็จะมีการแบ่งกลุ่มของข้อมูล หรือกลุ่มของบ้านนั่นเองเขาเรียกว่า indexing นะครับเพื่อที่จะ โยงความสัมพันธ์ระดับย่อยมาสู่ระดับใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับ และในส่วนของ logical view and physical view นี่ก็คือที่อยู่ทางกายภาพนะครับ และก็ที่อยู่ทางระเบียน logical นะครับ ซึ่งในการเรียงลำดับการออกแบบนั้นนะครับเราจะมีวิธีการทำมีโครงสร้างในการทำซึ่งจะนำเสนอกันใน บทต่อไปนะครับโดยบทนี้ก็ทำความรู้จักนะครับ ถึงลักษณะหน้าตาของฐานข้อมูลนะครับ การนำไปใช้ประโยชน์และที่สำคัญเลยก็คือการปกป้องดูแลรักษาข้อมูลของเราพบกันบทต่อไปครับ